สวัสดีครับ YouTube Story วันนี้ผมมีภาพจาก ดาวคารมานำเสนอ ให้ทุกท่านสังเกตดูท้องฟ้า ดาวคารนะครับ มันไม่ได้เป็นสีแดง รวมถึงตอนท้ายๆ ให้สังเกตดูลักษณะของก้อนหิน ที่ Curiosity ซึ่งเป็นโรเวอร์ที่ถ่ายภาพทั้งหมดนี้ ได้พบเจอ ขอให้สนุกกับภาพคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับ